ไหนอีโหูไรขนาดนี้อืมยังมีอะไี่ตามหาอยู่มาดิเออเออ ไหลต่อดิอย่างนี้ไปยาวๆ ดิเออโอ้โหอุ้ยครึ่งกระดานนะ ยังไม่หมดนะ โอ้โห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 ผมขออนุญาตเื่มไปที่เบ็ดห้าสิบเลยนะ ขอดูเชิงก่อนนะ ผมจะหมุนเองก่อนนะอาอุ้ย เข้าฟรีฟรีเกมเฉยแอบหมุนหน้าเอาเรื่องเริ่มเลย ายอยู่นะดอกนี้ยังเอาหัวเอาเรื่องนะเปิดหัวมาก็โชคดีเลยนะวันนี้นะสงสัยวันนี้ กินเต็มเลยสงสัยคืนทุนแล้ววันนี้ผมฝากไปเยอะนะวันนี้นะโดนดูดคืนนะสองสาวันที่แล้วบวกมาอยู่นะบวกมาเยอะเลยหลายหมื่นโอ้โห แม่คุณเอ้ย เอาไหลไปไหลเปล่าไหลเปล่า ยังไหลอยู่นะ ไหลต่อนะตรงนี้ อ่า ยังไหลต่อไหลต่ออยู่นะ หมดแล้วนะ สำหรับเงินรางวัลรวมนะ 1,280นะเอาเรื่อง ขออนุญาต ออโต้สปินนะ ขออนุญาตเปิดเทอร์โบใส่เลยนะ ไปเอาฟีเจเมื่อกี้แตกยังไม่หนักนะ ผมว่า ต้องข้างนอกนี่แหละ ผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่นะ อุ้ยตรงนี้อืมไหลไปครับ เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย ถึง ถึง ถึง โอ้โห ไม่มานะ เอ้า ยังได้ลุ้นอยู่ ถึง ถึง โอ้โห ไม่มา นะ ท่านผู้ชม นะ ไหลไหมครับ อือ ไปเฮ้ยทำไมมันเงียบเงียบงงเหงานะแบทเทิลเรียลรอยอวันนี้ อุ้ยอุ้ยตรงนี้ อุ้ยหืม ช่องกลางไม่มานะเมื่อกี้นะ ผมขออนุญาตเพิ่มไปที่เบ็ดเก้าสิบบาทนะ เลขมงคลนะยังอยู่ในเลขมงคลนะห้าสิบหมุนไป เอา้าโอ้ไม่ได้ใช้นะ เอ้ยแย่แล้ว ยิงไง ยิงเข้าไป ยิงเข้าไป นั่นแหละ ยิงเข้าไปโอ้ยอย่างนี้ โอ้โหโอ้ยไหลต่อ ไหลต่อครับ ดอกนี้เต็มกระดานครับ โอ้โหดอกเมื่อกี้เต็มกระดานแบบหายไปหมดเลยอ่ะโอ้เอาเรื่องอุ้ยอุ้ย โอ้โหอุ้ยอโหอุ้ยไหลอโหไหลขนาดนี้อืมอย่างนี้ไหลที่ตามหาอยู่มาดิ เออ เออไหลต่อดิอย่างนี้ไปยาวๆดิเออโอ้โหอุ้ยครึ่งกระดานนะ ยังไม่หมดนะ โอ้โหเอาเรื่องเลยครับท่านผู้ชมนะอ่า สำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกา 15,349นะโอ้โหมาไวไปไวจริงตอนนี้อืมมาไวไปไวจริงๆนะ เฮ้ยยังไง โอ้โหอย่างนี้เต็มกระดานอยู่นะ เต็มอีกนะ เต็มคาราเบลนะตรงนี้ อือหือ อือหือตรงนี้เต็มกระดาน โอ้โหยุบเลิบอือหือสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตสองพันแปดร้อยแปดบาทนะ เอาเรื่องเลยอะโอ้โหอุ้ย โอ้โหท่านผู้ชม จะหมดอยู่แล้วจะเลิกอยู่แล้วเมื่อกี้หมดเนี่ยผมไปแน่ผมแตกมาหมื่นกว่าบาทเนี่ย ผมไปแน่โอ้โหมีดอกใหญ่ๆไหมเห็นไหมไหลไปลงมาอีกไหมลงมาอีกไหม เล่าตรงนี้ไหลอยู่ยังไหลอยู่เดี๋ยวนี้ ไหลต่ออีกโอ้ยยังไหลอยู่นะอืมไม่ไหลแล้วนะ สำหรับแบบนี้เงินรางวัลก็โต2,677 นะ เอาเรื่อง เงียบเลย ดอกนี้ อืมไม่ได้ใช้นะวายนะ น่าเสียดายจริงๆ โอ้โห ไม่ได้ใช้อีกแล้ว หมดแล้วสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลรวม3,415นะเอาเรื่องนึกว่าจะมาอีกวิบวกมาเยอะแล้วนะ มาไวไปไวนะ วันนี้ บวกมาแล้วก็ต้องถอนนะท่านผู้ชมนะได้แล้วต้องรู้จักถอนนะ ส่วนใครที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะ คอมเมนต์มาบอกผมได้นะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะท่านผู้ชมนะ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ สำหรับวันนี้ นักปั่นชลอตขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ